ปราศจากความทุกข์กายทุกใจ มีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้มาดาบดาของข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ญาติมิตร และผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง ตานังปริหารันตุรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดมัสมิงอารามสเพโยขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอาราม เบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้พระพิสุทุกรูปที่อยู่ในอารามแห่งนี้ บาสกอุปสิกายจาและอุบาสิกาจงเป็นผู้ปราศจากเวรปปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน นให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ท่านทานบดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาลเบียดเบียน เหล่าเทวดาผู้อารักขาข้าพเจ้า ในวิหารแห่งนี้ ที่เหล่านี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจาก ภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวง สิ่งมีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวง ปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวง มนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรก เปรตอสุรกายทั้งปวง จงเป็นผู้ปราศจากเวร ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ทุกใจมีแต่ความสุข รักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนใน

ในทิศพายัพ อุตรายานุทิสายาในทิศอีสานทาคินายานุทิสายาในทิศหอรดีเหติมายาทิสายาในทิศเบื้องล่าง อุปริมายาทิสายา ในทิศเบื้องบน ขอให้สัตว์ทั้งปวง สิ่งมีชีวิตทั้งปวงพูดทั้งปวง บุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวง ปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวง มนุษย์ทั้งปวง สัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ศลรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภาวะขพรม นถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดินจงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุ ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ ที่ท่องเที่ยวไปในน้ำ ปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอเวจีมหานรกในจักรวาลโดยรอบ จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ปราศจากเวรปราศจากทุกข์ และอุปัตถวันตราย ทั้งสิ้นเถิด